ป้าป้านี่ที่โรงเรียนทำไมอะเอ้ยอะไรเอ้ยเห็นหน้าสตังแล้วมันเป็นยังไง เห็นหน้ามันทำมันตามันเขยาตาเขแล้วลูก อะไรคะ มีอะไรคะ พี่ที่โรงเรียนบอกว่าให้บ้านสวนบริตาทำเค้กช็อกโกแลตให้หน่อย เอาแบบไหนคะเอาแบบช็อกโกแลตไง ก็แบบช็อกโกแลตค่ะค่ะค่ะผมปริตาจะทำเค้กช็อกโกแลตนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ วเคสเอง เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาทำซือตัวแต่งหน้าเค้ทำตอนไหนอ่ะตอนที่น้องเอิร์ธไปโรงเรียนน่ะ หน้าอกดูเลย เดี๋ยวก็ดูตอนเสร็จเลยแล้วกันนะ Thank you.